มาตรฐานการรู้สารสนเทศ สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาประกอบด้วย 5 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การวางแผน กำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศ โดยระบุทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ระบุแหล่งสารสนเทศ และประมาณการเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยระบุความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดของเรื่อง หรือคำถามการวิจัย ระบุแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ได้ตรงกับสารสนเทศที่ต้องการ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การค้นหา การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ การเริ่มต้นค้นหา โดยการใช้กลยุทธ์ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างและดำเนินกลยุทธ์ทางการวิจัย การศึกษาค้นคว้าที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นสารสนเทศออนไลน์ หรือสารสนเทศประเภทบุคคล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ระบุวิธีการสืบค้นและกลยุทธ์ในการสืบค้น ใช้วิธีการจัดการระเบียนและทักษะในการอ้างอิงถึงทรัพยากร มาตรฐานที่ 3 การประเมินสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การประเมินสารสนเทศที่รวบรวมไว้ได้อย่างถูกต้อง สมดุล และเกี่ยวข้อง คือ สรุปและสังเคราะห์แนวคิดหลักของสารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้ ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ สังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือแนวคิดของเรื่อง เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อน เพื่อเพิ่มคุณค่า ความขัดแย้ง หรือคุณลักษณะอื่นๆของสารสนเทศ ตรวจสอบความรู้และตีความสารสนเทศผ่านการสนทนากับบุคคลอื่น ตัดสินใจว่าคำถามหรือแนวคิดเรื่องเดิมนั้น ควรได้รับการปรับปรุงหรือไม่ มาตรฐานที่ 4 การใช้สารสนเทศ เขียนเรื่องโดยการบูรณาการสารสนเทศเข้าด้วยกัน ใช้สารสนเทศที่รวบรวมไว้เพื่อการวางแผน และการสร้างเรื่องราวหรืองานค้นคว้าวิจัย ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรื่อง สำหรับเรื่องหรืองานศึกษาค้นคว้า นำเสนอเรื่องหรือโครงการศึกษาค้นคว้า แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายตระหนักถึงประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของสถาบัน และมารยาทในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามจริยธรรม อ้างถึงงานของผู้อื่นและขออนุญาตหากจำเป็น